สวัสดี ชาวไซตูุโก ขอต้อนรับกลับสู่วิดีโอใหม่ เคยสงสัยไหมว่าคุณโตมาด้วยการปกครองแบบไหน คุณคิดว่าความสัมพันธ์กับผู้ปกครองเป็นพิษหรือเปล่า พ่อแม่เป็นพิษ เมื่อพฤติกรรมทางลบของเขา กระทบหรือทำลายสุขภาพทางจิตใจและอารมณ์ของบุตรหลาน นี่คือ 5 ประเภทของผู้ปกครองเป็นพิษ 1. ผู้ปกครองที่ควบคุม ผู้ปกครองควบคุมคุณหรือเปล่า เขาพยายามบังคับ หรือควบคุมการตัดสินใจ ความรู้สึกและการกระทำไหม อย่างเช่น เขาพยายามกำหนดการเลือกอาชีพแม้ว่ามันจะขัดกับสิ่งที่คุณต้องการ แม้การมีส่วนร่วมนำมาซึ่งผลดีได้ การยุ่มย่ามมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมนำไปสู่ระดับความกังวลและซึมเศร้าที่สูงขึ้นในบุตรหลานได้ 2. ผู้ปกครองที่คาดหวังเกินจริง คุณเคยกลัวทำไม่ได้อย่างที่เขาหวัง หรือทำให้เขาเสียใจไหม มันปกติที่ผู้ปกครองต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้บุตรหลาน แต่ทว่าเมื่อความคาดหวังเหล่านี้มันเกินจริง มันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้บุตรหลานได้ คุณอาจรู้สึกเครียดที่ทำตามที่เขาคาดไว้ไม่ได้ ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกไม่ดีพอและความภูมิใจในตัวเองต่ำ 3. ผู้ปกครองที่ละเมิดทางวาจา มันมีความแตกต่างระหว่างการดุและละเมิดทางวาจา เขาอาจพูดว่าทำไมไม่ทบทวนบทเรียนล่ะ การตั้งคำถามให้ฝึกฝนอาจทำให้คุณรู้สึกเตรียมตัวดีขึ้น การละเมิดทางวาจาเป็นอีกด้าน เป็นการสื่อสารที่ทำลาย เขาอาจพูดประมาณว่า ทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะ แกมันขี้เกียจใช้ไม่ได้เลย เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ คุณอาจรับคำด่าไว้ภายใน ซึ่งอาจนำไปสู่การลดค่าตนเอง และความภูมิใจในตัวเองต่ำ 4. ผู้ปกครองที่คุกคาม ผู้ปกครองคุณไม่ค่อยรู้จักการมีขอบเขตหรือเปล่า เขามาดูโทรศัพท์หรือสมุดบันทึกคุณโดยที่คุณไม่อนุญาตไหม มันสำคัญที่คุณต้องมีพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังเติบโต การคุกคามความเป็นส่วนตัวอยู่ตลอดอาจทำให้คุณต้องอาศัยการโกหกและหลบซ่อน การขาดพื้นที่ส่วนตัวทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและผู้ปกครอง ยากและห่างเหินได้ 5. ผู้ปกครองที่ละเลยทอดทิ้ง ในอีกด้าน ผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจชีวิตประจำวันคุณหรือเปล่า การละเลยเป็นรูปแบบการเลี้ยงเด็กผิดๆแบบหนึง่งที่สร้างผลทางลบต่อเด็กทั้งด้านพฤติกรรม สังคม และการรับรู้ การมีผู้ปกครองที่ละเลยอาจมีผลให้ความสัมพันธ์ห่างเหิน เพราะคุณอาจรู้สึกว่าเขาไม่เคยอยู่ในชีวิตคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองที่ใช้ยาหรือติดเหล้าอาจลำบากในการใส่ใจบุตรหลานตามที่เด็กต้องการ คุณคิดยังไงกับผู้ปกครองเป็นพิษประเภทนี้ มีแบบไหนที่เหมือนคุณบ้างหรือเปล่า เล่าให้เราฟังได้ในคอมเมนต์ ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ช่วยกดไลค์ ติดตาม และแชร์ให้คนที่น่าจะได้ประโยชน์ แหล่งอ้างอิงและศึกษาอยู่ในคำอธิบายด้านล่าง ขอบคุณที่ติดตาม พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ